บทที่3สร้างแบบฝึกหัด เราจะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของตัวแปร และหน่วยความจำ การประกาศค่าตัวแปร การฝึกปฏิบัติ workshop quiz หรือการทำแบบทดสอบ นำเสนอผลงาน และอภิปรายผล